สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เกจะมาสอนพับกระดาษเป็นรูป รูปอะไรรู้ไหมรูปนี้นั่นเอง มันจะเป็นเหมือนถาดนะคะ เป็นรูปแมวเหมียวนะคะ โอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะ อย่างแรกให้เราตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะ ทุกคน และให้เรา พับแบบนี้ค่ะ พับลงไปเลย เราจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะ ทุกคน แล้วก็ เอาออกค่ะ ทุกคนอยากได้ถาดเล็กก็ทำถาดเล็กนะคะโอเคเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึง ได้แบบนี้แล้วเราก็กางออกนะคะ แล้วก็พับนะคะ พับลงไป ก็จะได้แบบนี้นะคะให้เรากางออก และทำมาแบบนี้ พับแบบนี้นะคะ สี่ด้านเลยนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะ และให้เรากลับด้านพับอันนี้ขึ้นทั้งสี่มุมเลยค่ะหนึ่งสองแล้วก็สาม นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยแล้วก็กลับหลัง กลับมาที่หน้าเดิม แล้วก็พักลงไปแบบนี้เลย ทำให้ตรงเส้นนะคะ นะทั้งสองด้านเลยค่ะ เรียบร้อย ก็จะได้แบบนี้ แล้วก็ตั้งแบบนี้นะคะ เห็นไหมเอ่ย แล้วก็ทำแบบนี้ ทำเลยค่ะ เอาให้ตรงตรงนี้นะคะ เริ่มของน้อง แล้วก็พับเลย แล้วก็พับลงมา แล้วก็ทำแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นี่ค่ะ แล้วก็ทำอีกข้างนะคะ ลองทำดูก่อนนะคะ เพราะว่าข้างนี้เราจะทำเป็นหูแมวนะคะ และสังเกตตรงนี้ แล้วก็เปิดออกมา เปิดออกมาเอา นี่ค่ะ แล้วก็ พับลงไปเลย ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe และกดติดตามให้เกนนะคะ บ๊ายบาย